ตวคูเยอะได้ไหมโอ้ดูสองไม่อีกตัวนะท่านผู้ชมโอ้ยยังมีแพ้มึงมาเชื่อมนี้ล็อกไว้ ล็อกไว้ โอ้ยล็อกไม่ไหวนะคูณหกเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมเงินมันก็โตเลยครับหนึ่งแสนแปดร้อยท่านผู้ชมนี่มันโตรเอานะโตรเอานะ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 อินเดวลนะฮะเออใครยังไงออกเสียงผิดถูกไงบอกผมด้วยหรือว่าผมพูดชื่อเกมผิดก็บอกกันได้นะฮะท่านผู้ชมนะเออเพราะผมไม่แน่ใจนะอ่านไม่ค่อยเก่งนะครับผมเออวันนี้ผมลงทุนมาหมด 17,999อ่าื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะลิ้นมันพันลิ้นมันรัวนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมขออนุญาตปรับไปที่เบ็ด 125 บาทนะท่านผู้ชมขอก่อนเลยสิบทีนะขอร้านหน้าร้านตาละ เปิดเทอร์โมเข้าให้ด้วยนะเออช็อตนี้ฟีเจอร์เข้ามาคูณ2 3ตัวเข้ามาแล้วนะคูณสองสามตัวแล้วยังไง ยังมีฝักบัวมาเชื่อมต่อนะท่านผู้ชมจะเต็มกระดานหรือเปล่า ฮะ จะเต็มกระดานหรือเปล่านะฮะ ผมว่ามีสิทธิ์เต็มกระดานแล้วถ้าอย่างนี้โอ้โหช็อตนี้เงินมงันเก้าร้อยโอ้ยมาถึงกวโอ้ย 900คูณ10นะฮะท่านผู้ชม9,000ดิครับเฮ้ยมาถึงแม่งแตกจัดหมูน้อยนะฮะท่านผู้ชมนะหมูน้อยเอ้าดูดขึ้นไปอีกแล้ว ดูดขึ้นไปอีกแล้ว มีตัวคูณลงมาอีกเปล่านะท่านผู้ชมนะมีตัวคูณลงมาสามตัวแล้วนะฮะเออแล้วยังมีคูณเข้ามาอีกตัวหนึ่งมีตัวเชื่อมเปล่ามีอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะ ตื่นเต้นจัดเลยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้มันล็อกอย่างเงี้ยนะครับ ถ้ามีตัวคูณลงมาเรื่อยๆ มันก็จะแบบ ดูดิเงินรางวัลก็โตเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยมันแตกไปป่ะเนี่ยคุณหนูสองตาคุณแค่ผมมันเกือบสองหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมแล้วยังมันดูดขึ้นมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมดูดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมยังไงมีตัวมาเชื่อมนะฮะ คูณมาแล้วนะท่านผู้ชม ยังไงรองเท้าโอ้รองเท้าไม่ดูดเลยนะฮะ หมดแล้วนะ ไปผมขออนุญาตไปที่เบ็ดแพงๆบ้างนะฮะ สักสองพันเลยดีกว่านะขออนุญาตไปสิบทีนะท่านผู้ชม โอ้มันโดดขึ้นไปอีกแล้วนะฮะ แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะช็อตนี้ เอา ได้เสียวแล้วฮะ ได้เสียวแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เกมนี้โอ้โหแพ้มาอีกสองตัวนะฮะโอ้โหคูณสองเท่าไหร่แปดพันเออเอาดูขึ้นไปอีกแล้วนะฮะดูขึ้นไปแล้วมีตัวคูณมาอีกสี่คูณสองสองตัวนะคูณสามสามตัวแล้วนะฮะท่านผู้ชม ยังไงโอ้โหมีมาเชื่อมอย่างนี้ ขอลุ้นสแกตเตอร์ด้วยสิ โอ้ไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชม แต่คูณหกเข้าไปเท่าไหร่ แปดพันแปดคูณหกเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสองแปดร้อยท่านชมเฮ้ยโคตรเอานะฮะท่านผู้ชมนะโคตรเอานะครับ เกมนี้โคตรเอานะกับเบ็ดแพงๆอย่างผมที่ผมใส่เนี่ยดูยแตกเอาเหมือนกันนะเนี่ย แตกดีนะครับ เออฝักบัว ผมขอฝักบัวตัวคูณเยอะๆได้ไหมคูณสองไม่อีกตัวนะท่านผู้ชมโอ้ยยังมีแพ้ลงมาเชื่อมอีก ล็อกไว้ล็อกไว้โอ้ยล็อกไม่ไหวนะคูณหกเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมเงินมันก็โตอะไรครับหนึ่งแสนแปดร้อยท่านผู้ชมนี่มันโคตรเอานะ มันโคตรเอานะ เฮ้ย แตกเวอร์จัดนะท่านผู้ชมผมจะเบ็ดตังสูงสุดสองพันบาทนะครับ ผมขออีกสิบทีเลยว่ะ ขออีกสิบทีเลยนะโอ้ยดูขึ้นไปแล้วนะวันนี้มันเป็นวันอะไรครับเนี่ย เอาคุณมีอะไร โอ้ยคุณมาอีกตัวนะฮะเอามีตัวเชื่อมแล้ว ขอหน่อยหืมเขาดูดขึ้นไปอีกแล้วนะท่านผู้ชม แล้วมีตัวคูณผมขอตัวคูณเยอะๆขอตัวคูณเยอะๆเออคูณมาอีกคูณลงมาอีกอืมคูณไม่ลงแต่มีตัวเชื่อมนะฮะ มีตัวเชื่อมอีกตัวนึงเต็มกระดานหรือเปล่าช็อตนี้ยังมีลุ้นอีกนะครับท่านผู้ชมคูณหน่อย ขอตัวคูณหน่อยครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วฮะสี่หมื่นบาทนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยเกมนี้นี่ต้องมากับดวงจริงนะฮะถึงจะจ้อเองขนาดนี้นะครับ โอ้ยรองเท้าเข้ามาแล้วโอ้ยยังไม่มีตัวเอาดูดไปสิดูดไปสิ ดูดมาอย่างนี้ก็ขอตัวคูณหน่อยนะครับเอาไปครับท่านผู้ชมไปดู้นี่ดีกว่า ดูซิว่าวันนี้เราจะได้กันเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชม เบ็ดสองพันโคตรเอาโคตรเอา ขออีกสักสิบทีพอแล้วดีกว่านะครับขออีกสิบทีแล้วพอแล้วแล้วดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะ ไปครับ อืมขอตัวคูณหน่อยกัตเตอร์ล็อกไว้นะ ขอฟรีสปินหน่อย ขอฟรีสปินหน่อยครับ ผมขอฟรีสปินพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะท่านผู้ชม พูดยังไม่ทันขาดคำไปซะแล้วเออสกัตเตอร์ลงมาเยอะ มามามามาเออ รองเท้าไม่ยังไงตัวคูณลงมาแล้วคูณสองไปช็อตนี้ครับมันหกนะฮะ เฮ้ยโอ้โหมาแล้วนะฮะท่านผู้ชม มาแล้วนะครับ โอ้ยรอมาเนิ่นนานนะฮะมาดอกสุดท้ายจริง ๆ นะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับฟีเจอร์ฟีสปินนะฮะ เออ ดูขึ้นไปเราตัวคูลงมา ดูขึ้นไปแล้วก็คูณลงมานะฮะไปดูขึ้นไปครับ ขอตัวเชื่อมหน่อยนะฮะ โอ้โห อย่าบอกนะว่าผมจะไม่ได้อะไรเลย ไปไปผมขอหน่อยนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ไหนๆก็เข้ามาแล้ว ขอให้ท่าน ท่านผู้ชมได้เห็นกันหน่อยนะฮะ เพราะเกมนี้มีการซื้อฟิวเจอร์นะครับ ต้องมาลุ้นวิ่งนเจ็ดคูณยี่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชม เงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับช็อตนี้ผมว่า โอ้ยสามแสนสี่หมื่นสี่พันนะฮะท่านผู้ชม เอ้ยโอ้ยมาช้าแต่มานะฮะ มาช้าแต่มานะครับ ฟีเจอร์เนี่ยฮะฟีจะเป็นด้วยโอ้โห เงินรางวัลรวมนะครับสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะฮะพอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชม